មកចក្រោអើយពុតបាយអើយធឿងគុំអើយផកាត់អើយយ៉ាក់សា คุณจำเฉลิมเออยพักตรา เออยมุนชดา เออยหอกราวเออยเป็นโยกี ប្រដាប់អូងបងជាងអើយសាយទុរំអើយសតសាយអើយប្រខំអើយមនីសី ือถือผู้เทียนเออข้าวสูเออแทนที่เออศิลา หนูนี่รับผมให้เอามาให้ ท่านไม่ว่าง องค์พระลักษณ์เอ้ยคณิตตาเที่ยวหาผลไม้เอ้ยในพนาไปถวายเชตาเอ้ยทรงชัยและเห็น พระคันเอิงเอยอันวิจิตให้คิดพวงเอ่ยสงสัยทรงหยิบ เทพศาสตร์เอ่ยชาญชัยทั่วนายกวาดแกว่งเอ่ยไปมา Música hum. กุมภากาศยักษ์าครันแสงวามว่าเอยปราบตา อสุราลืมเนตรเนยแลไป คิดว่าบารมีพรหมาน ดหายีพิสดูกลับเ็นเอยเป็นชีพรายแกว่งพระขันชายเอยดังไฟกัน มีความพิโรธเอยโกรธหนัก คุณยักษ์พลุดลุกเอยตัวสั่น ช่วยชักกระบองเอ่ยขบฟัน กุมพันธาโทมเอ่ยเข้าโจมตี